นุญาตให้นักดนตรีไปดื่มน้ำปัสสาวะสักนิดหนึ่งแล้วกันผมมือเบรกก่อนไม่ไหวแล้วท้องแข็งแล้วนะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่แล้วกันนะครับแลไปให้นักรำไปนั่งพักหนึ่งกันด้วยโบกแป้งดินหน้ากันไปเนาะเออแต่รอบต่อไปนี้ก็จะสำหรับคุณพี่ที่ขอขึ้นมาแต่สไตล์แบบเพื่อชีวิตเนาะ จะจัดกันให้แต่สไตล์แบบเพื่อชีวิตกันนะครับเอากันแบบง่าย ๆกันเลยเนาะ ในคำกินดีกัน สักครู่กันแล้วกัน